โหมดการทำงานและการเลือกวัตถุสำหรับบทนี้เราจะได้ทำความเข้าใจ เรียนรู้วิธีการทำงานกับวัตถุ หรือจัดการกับวัตถุ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ มีส่วนในการสร้างและปรับแต่งวัตถุสามมิติเป็นอย่างมากเนื่องจากเราจำเป็นต้องทำงานกับส่วนประกอบย่อยของวัตถุ เพื่อให้ได้โมเดลขึ้นมา และเราก็ต้องรู้จักการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง หมุน ย่อ ขยาย และวิธีการอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งโมเดลให้ได้ตามความต้องการของเรา รู้จักโหมดการทำงานกับวัตถุในโปรแกรม ในหัวข้อนี้เราจะมารู้จักกับโหมดการทำงานในโปรแกรม Blender ซึ่งแต่ละโหมด จะแบ่งตามการทำงานกับวัตถุ เพื่อให้การปรับแต่งวัตถุเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 โหมด ดังนี้ โหมดแรก เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับ Object Mode โหมดที่ 2 Edit Mode โหมดที่3 Scrub Mode โหมดที่4 Vertex Paint โหมดที่5 Wet Paint และสุดท้ายโหมดที่ 6 Texture Paint เราสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ที่ Header ของ Viewport โดยคลิกเมาส์ซ้าย เลือกในช่อง Object Mode ที่อยู่ข้างๆ ดังนี้ครับ เมื่อเราเลือกคลิกแต่ละโหมด จะสังเกตว่าหน้าต่าง Button Window ก็จะเปลี่ยนเครื่องมือไปตามโหมดที่เลือก ทั้งนี้เพื่อให้เราเรียกเครื่องมือต่างๆ ได้ตามสะดวกให้เข้ากับโหมดนั้นๆ นั่นเอง ลองดูรายละเอียดของโหมดต่างๆ นะครับ โหมดแรก Object Mode คือโหมดที่ใช้จัดการเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับวัตถุ เป็นโหมดมาตรฐานทันทีที่เปิดโปรแกรมมาเราจะอยู่ในโหมดนี้ เรามักใช้โหมดนี้ในการเลือกวัตถุ การเคลื่อนย้ายวัตถุ การหมุนวัตถุ การเปลี่ยนขนาดวัตถุให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ซึ่งคำสั่งต่างๆ จะมีผลกระทำต่อวัตถุทั้งชิ้น ไม่สามารถเลือกทำเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ ภายใต้โหมดการทำงานนี้ครับ โหมดที่2 Edit Mode Edit Mode เป็นโหมดที่ใช้ปรับแต่งรูปทรงของวัตถุที่เราเลือกอยู่ในขณะนั้น สามารถปรับแต่งส่วนประกอบย่อยรอบวัตถุได้ ซึ่งส่วนประกอบย่อยนั้นมี 3 แบบคือ 1. Vertex แบบจุด สามารถเลือกเป็นจุด 2. edge คือเส้นขอบหรือว่าด้านของวัตถุ และ 3. face คือแผ่นพื้นผิวที่ประกอบกันเป็นวัตถุ ให้เราลองทดลองปรับแต่งรูปทรงของวัตถุรูปทรงลูกบาศใน Edit Mode คลิกเลือกปุ่ม Vertex หรือปุ่มจุด คลิกขวาเลือกจุด จากนั้นกดคีย์ G แล้วลองขยับดู จะพบว่าวัตถุก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามที่เราขยับ หากเราต้องการเลือกส่วนประกอบของวัตถุ ครั้งละจำนวนมากในเวลาเดียว เราสามารถทำได้ โดยการกดคีย์ B คอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นเส้นพิกัด เราสามารถคลิกเมาส์ค้างเลือกทำงานกับส่วนประกอบของวัตถุได้ครั้งละมาก ๆ ตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับ โหมดที่3 Scrub Mode Scrub Mode เป็นโหมดใหม่ที่ใช้สำหรับการปรับแต่งวัตถุคล้ายกับการปั้นวัตถุ โดยที่แปลงจะสามารถปรับพื้นผิวจุดควบคุมวัตถุให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างง่ายดาย เพียงเรากำหนดแรงผลักของแปลงในการดันพื้นผิวเข้าหรือดึงพื้นผิวขึ้นมา ช่วยในการปรับแต่งวัตถุทำได้อย่างอิสระมากขึ้น ในที่นี้เราจะทดลองใช้ กับวัตถุรูปหน้าลิงนะครับ ไปที่โหมดสครับโหมดสครับโหมดนะครับ แล้วทดลองลากดู เพราะว่า บริเวณที่เราลากจะเกิดการเปลี่ยนแปลง คล้ายกับเราปั้นดินน้ำมัน แบบนี้ครับโหมดที่ 4 Vertex Paint เป็นโหมดที่ใช้สำหรับการเลือกการกำหนดสีหรือลวดลายที่ตำแหน่งจุดต่างๆของวัตถุที่เราเลือก เรามักจะใช้ในการสร้างตัวละครประกอบเกมหรือแอนิเมชันโหมดที่ 5 Wet Paint เป็นโหมดที่ใช้สำหรับให้น้ำหนักกับวัตถุ โดยอิงตามจุดวัตถ e ของวัตถุ การให้น้ำหนักจะเปรียบค่ากับสีที่เราระบายลงไป โหมดนี้จะใช้มากในงานแอนิเมชันครับ และโหมดสุดท้าย Texture Paint เราสามารถวาดและกำหนดลวดลายให้กับพื้นผิววัตถุที่เราเลือก โดยที่เราสามารถสร้างลวดลายขึ้นมาใช้งานเองได้ จะได้เรียนต่อไปในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใส่พื้นผิวและลวดลายครับ ในบทเรียนนี้เราจะเน้นเพียง 2 โหมดคือ Object Mode และ Edit Mode เท่านั้น เพื่อการสร้างรูปทรง และปรับแต่งงานให้ได้ตามที่ต้องการโหมดอื่นๆ เราจะใช้ในงานที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูงและการทำแอนิเมชัน